ันี้กลับมากับเกม Totem Monster นะของทางค่าย PG นะคะมาดูกันเลยค่ะว่าเกมใหม่ล่าสุด จะชิคจะปังจะปัวจะเก๋จะชิคชิคใสๆหรือว่าชิคกี้ชิคกันแน่มาดูกันเลยจ้ามานะคะวันนี้มากับหมุนแบบแบบนิดๆหน่อยๆนะคะ600ค่ะ เกมนี้นะคะความพิเศษคือตัวหมุนด้านข้างค่ะก็จะเป็นตัวคูแบบตัวเป๊ะตัวปังมานะคะดับเบิลตัววายมาแล้วจ้าดับเบิลตัวแบบนี้เท่าไหร่เท่าไหร่เท่าไหร่คะเท่าไหร่5คูณ3 5 3 15สิจ้าแบบนี้ 5 1 6 0คูณ15 มาดูกันเลยจ้าไหลเรื่อยๆหมุนไม่กี่ทีบิ๊กวินไปแล้ว ยังไงบิ๊กวินแล้ว ยังไงบิ๊กวินจ้าชิคมาโอ้ไม่ก็เมกะวินไปแล้ว ชิคใส่สุดๆเลยมาอะไรชิคๆยเยอๆแบบนี้ทียที่เดียวเท่านั้นนะคะ ใครอยากเป็นก็กดใต้คลิปได้เลยจ้าสุปเปอร์เมกะวินไปแล้ว พุ่งทยาไปลตาโทเทม โทเทมรูปรักของแม่ มากันเลยชิคมากชิคแต่ชิคแต่ชิคที่ว่า มากันเลยซูเปอร์แมกวิน7 7 4 0์กันไปเลย อย่างนี้อยากเล่นอย่ารอช้ากดใต้คลิปได้เลยจ้า